ชีวิตที่ไม่ได้เป็นจริงเลยครับอย่างเช่น ถ้าอาชีพนักเขียนผ่านไปอารีพ Did it achieve? ผู้นำประเทโลกเยอะเปหมดเลยมันจะได้พบกับโอบามา